ยินดีต้อนรับสู่ไทยมูกการศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทยเป็นสิ่งสำคัญ ดิฉัน ดรนายนารัตนสุวรรณชาติ จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นวิทยากรรายวิชาการบริการที่เป็นเลิศค่ะ รายวิชานี้ท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการที่เป็นเลิศ เทคนิคการให้บริการกับลักษณะงานบริการประเภทต่างๆ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการ และปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเทคนิคการให้บริการ กับลักษณะงานบริการที่เหมาะสม การออกแบบกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในการศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์แบบเปิดนี้ ท่านสามารถเรียนรู้เนื้อหารายวิชาได้อิสระจากเนื้อหาการเรียนรู้ทั้ง 5 ตอน โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามเนื้อหาหัวเรื่องที่ท่านสนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ให้ในรูปแบบสื่อที่มีความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ อภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน และการทำงานร่วมกันบนระบบ โดยท่านสามารถส่งผลงานจากการเรียนและประเมินผลจากแบบทดสอบผ่านระบบได้ทันที และสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้อย่างอิสระ ซึ่งไม่จำกัดทั้งเวลาและสถานที่ค่ะ ในการเรียนออนไลน์แบบเปิด ท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดได้ และเมื่อท่านศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ท่านจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายวิชาการให้บริการที่เป็นเลิศจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ ไทยมูกรักเรียน รู้สวัสดีค่ะ